พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน นอนแม่โจ้เปลี่ยนขยะเป็นรายได้ การกำจัดขยะอินทรีย์พวกเศษอาหาร เศษผักผลไม้นั้น มีหลายวิธี นอกจากจะกำจัดขยะอินทรีย์ได้แล้ว ยังได้ผลผลิตที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยนะครับ ซึ่งในตอนนี้ นักวิจัยไทยได้ค้นพบตัวช่วยใหม่ ในการกำจัดขยะอินทรีย์ที่เลี้ยงแสนง่าย แถมยังสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ค้นพบแมลงวันลาย BSF จากโรงกำจัดขยะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นแมลงวันที่สามารถพบได้ในประเทศไทย จากการศึกษา พบว่าตัวหนอนของแมลงวันลาย BSF นี้มีศักยภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์ได้ดีไม่แพ้ไส้เดือนดิน และตัวหนอนยังเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูงที่นำไปใช้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์สวยงามเช่นไก่ชนปลามังกรนกและสัตว์เลื้อยคลานต่างๆได้ด้วย ทีมวิจัยจึงได้ร่วมกับสวทชภาคเหนือ ในการขยายผลการศึกษา ด้วยการจัดฝึกอบรม การกำจัดขยะอินทรีย์ด้วย BSF หรือหนอนแม่โจ้และเทคนิคการผลิตหนอนแม่โจ้ให้กับ ับเกษตรกรและผู้สนใจ คามอนฟาร์มเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมนี้ และนำมาต่อยอดคิดค้นสูตรในการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อเป็นอาหารสัตว์จนขยายจำนวนได้มากถึง 50 กิโลกรัมต่อวัน มีตลาดรองรับสร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งความสำเร็จนี้ทำให้คามอนฟาร์มได้เข้าร่วมโครงการคนกล้าขึ้นถิ่นเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่กล้าทำและพร้อมจะก้าวไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สนับสนุนงานวิจัยโดย สวทช